ครับสำหรับการวาดดอกไม้อีกรูปแบบหนึ่งจะเรียกว่าการวาดภาพดอกไม้โดยการใช้เครื่องมือเรขาคณิตเข้ามาช่วยนะครับ อย่างที่เราทดลองวาดไปเมื่อบทเรียนก่อนหน้านี้ จะเป็นการวาดโดยใช้ Pen Tools แต่คราวนี้ครับผมจะลองใช้เครื่องมืออื่นมาช่วยในการวาดดอกไม้ ตอนนี้ขอนำชุดดอกไม้ที่วาดเสร็จ ตอนแรกไว้ข้างๆ ก่อนนะครับ ก่อนอื่นนะครับ แบบแรกเราจะใช้ Star Tools ในการวาดภาพดอกไม้ให้กลีบดอกไม้มีความเท่ากันสวยงาม วิธีการคือ ไปที่เครื่องมือ Create Star and Polygon คลิกปุ๊บ เรามาดูครับว่าเราต้องการจะให้มีกลีบดอกไม้เท่าไหร่ ผมจะให้มี 6 กลีบก็เปลี่ยนคอนเนอร์เป็น 6 แล้วเราก็ทำการวาดครับ สังเกตว่าจะมีดาวหกแฉกขึ้นมา พอมีดาวหกแฉกขึ้นมาปุ๊บ ตอนนี้นะครับ ดาวยังเป็นรูปทรงเรขาคณิตรูปดาว เรายังสามารถปรับแต่งบางอย่างได้ จะสังเกตนะครับว่า ดอกไม้กลีบดอกไม้เนี่ยจะมีลักษณะกลีบใหญ่กว่าตรงโคนนะครับ ตรงปลายกลีบจะใหญ่กว่าตรงโคนที่เป็นบริเวณเกสร แต่ดาวของเรารู้สึกว่าเกสรจะใหญ่ไปหน่อย เราก็ปรับตรงนี้นะครับ วิธีการปรับก็ไม่ยากนะครับให้เรา คลิกที่ spoke ratio นะครับก็ค่อย ๆ หดลงมาเรื่อย ๆ แบบนี้นะครับ แล้วก็ง่ายๆ เลยครับ เราจะทำกลีบดอกไม้เราก็เพิ่มค่าราว ให้สูงขึ้นอ่าอย่าสูงเกินไปเอาให้พอดีพอดีนะครับ เห็นไหมครับ ก็จะกลายเป็นกลีบดอกไม้ง่ายๆ แบบง่าย ๆ สังเกตว่ากลีบดอกไม้ยังไม่ค่อยอ้วนนะครับยังไม่ค่อยถูกใจ เดี๋ยวเราจะก็จะปรับไปปรับในเครื่องมือโนดใช้เครื่องมือโนดในการปรับอีกครั้งหนึ่งสมมุติเราพอใจแบบนี้แล้วนะครับ จะสังเกตว่ามันผอมๆแปลก ๆ อยู่ แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆปรับ หากเราใช้โหนดทูปรับตอนนี้นะครับ ถ้าคลิกเลยจะเห็นว่าจะเป็นการปรับแบบปรับทั้งวัตถุนะครับ ซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการปรับทีละกลีบ แล้วก็ไม่สามารถปรับให้เพิ่มความหนาของกลีบได้ด้วยตอนนี้เราต้องเปลี่ยนครับ เราต้องเปลี่ยนจากเชฟตัวนี้ ให้กลายเป็นพาดก่อน ไปที่เมนูพาด Object to Part นะครับ จะเห็นว่ามีโหนดขึ้นมามากมาย คลิกที่โหนด Tools คลิกที่พาดที่เราต้องการจะแก้ไข คลิกหนึ่งครั้งนะครับ จะเห็นว่ามีแขนขึ้นมานะครับ เราก็สามารถที่จะ ยืดแขนได้ตามที่ต้องการ อาจจะใช้การกะขนาดเอานะครับ แบบนี้ สังเกตนะครับ ถ้าเราคลิกปุ๊บแล้วยืดแขนเลยโดยที่ยังไม่ได้ปรับค่าอะไร เวลาเรายืดแขน แขนก็จะยืดไปด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น จะไม่มีการสมมาตรกัน แต่ถ้าเราคลิกที่ปุ่มโหนดนะครับแล้วคลิกที่ ปุ่มการปรับแต่งโหนดปุ่มนี้นะครับ make select node symmetric ก็คือทำให้โหนดสองข้างที่เป็นแขนของโหนดเนี่ยเท่ากันก็จะได้แบบนี้ครับเห็นไหมครับ กลีบของไม้ของเราก็จะเท่ากันสวยดีนะครับ อันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆ อยู่ที่ประสบการณ์ด้วยนะครับ ค่อย ๆทำไปทีละกลีบทีละกลีบ แบบนี้ครับ ก็จะได้รูปทรงดอกไม้ที่ ค่อนข้างจะตรงนะครับ ก็อย่าลืมใส่สีสักนิดหนึ่ง แน่นอนครับเราสามารถให้ดอกไม้ชุดนี้ มีการไล่สีให้สวยงามได้นะครับ ผมจะลองไล่สีดู เหมือนเดิมครับคลิกที่ปุ่มไล่สี แล้วก็ลองเลือกไล่สีดู การไล่สีเราอาจจะเลือกสีที่ มีเฉดที่ใกล้เคียงกันนะครับ หรือบางครั้งเราก็เลือกสีที่มีเฉดที่ มีการเล่นเงานะครับ ให้ดูเหมือนกับว่า มีมิติขึ้นมา แบบนี้นะครับ ผมจะลองใช้สีที่ทำให้ดูแล้วรู้สึกว่าดอกไม้เนี่ย มีความกลีบเนี่ยมีความนูนขึ้นมาสักนิดนึงแบบนี้นะครับ พอได้ปุ๊บ ให้เราลองกด Copy อีกครั้งหนึ่งครับ Ctrl C Ctrl V ก็จะได้ดอกไม้มาแบบนี้ หรือถ้าต้องการให้การ Copy ของเรานะครับกลีบดอกไม้เนี่ยอยู่ตรงบริเวณเดิมกับที่เราทำให้เรากด Duplicate นะครับ การ Duplicate ก็คือคลิกที่วัตถุแล้ว Ctrl D ครับ ก็จะเป็นการสร้างกลีบดอกไม้ขึ้นมา ลองหมุนดูครับ เห็นไหมครับ ก็จะมีกลีบเพิ่มมาอีกหนึ่งกลีบหมุนแบบนี้นะครับ เมื่อหมุนเสร็จแล้วให้เราลองย่อลงสักนิดนึง กดคอนโทรลค้างไว้ด้วยนะครับ จะเป็นการย่อ ย่อสักนิดนึงแล้วนำมาจัดวาง ครับ ส่วนของการจัดวางก็แล้วแต่นะครับ อาจจะใช้การจัดวางด้วยมือหรือใช้เครื่องมือ alignment จัดวางก็ได้ แบบนี้นะครับ เหมือนเดิมครับ Ctrl C Ctrl V ขึ้นมาทำไมผมต้องทำอีกครับ เพราะผมจะย่อลงอีก ผมจะพยายามทำให้เป็นดอกเบญจมาศนะครับ ซึ่งลักษณะเด่นของดอกเบญจมาศเนี่ยก็คือการมีกลีบเยอะนะครับ ซ้อนไปซ้อนกันมา เยอะเลย ก็อยู่ที่เจนาการเรานะครับ แบบนี้ทำเสร็จปุ๊บก็ลองจัดเรียงครับ เราก็จะได้รูปทรงของดอกไม้ขึ้นมาอีกหนึ่งรูปแบบนะครับ แบบนี้นะครับ เมื่อทำแล้วเราอาจจะกรุ๊ปกลุ่มทั้งหมด Object นะครับให้กรุ๊ปปั๊บก็เหมือนเดิมครับ แล้วก็สามารถสร้างดอกไม้ดอกอื่นเพิ่มได้แล้วนะครับ อาจจะขยับหมุนนิดหน่อยนะครับ เพื่อให้เกิดมิติขึ้นมา ก็จะเป็นกลุ่มของดอกไม้นั่นเอง ซึ่งเราก็สามารถนำใบไม้นะครับที่เราได้สร้างไว้แล้วเนี่ยมาตกแต่งได้ ผมก็จะ Copy มาเลยนะครับ แบบนี้นะครับ ก็นำมาจัดช่อเราก็จะได้รูปแบบของดอกไม้อีกแบบหนึ่งครับ